ดีครับผมพบกับน้อมรับยิงลมชมดาวนะครับผมครั้งนี้ผมได้สเปรย์มานะครับผมได้สเปรย์ใหม่มา เป็นกราฟฟิตี้แบบปิดผนึก ตกใจหมด เดี๋ยวเดี๋ยวนะ โหบานเลย โอ้ย เรียบร้อยยิงลงด้วย เอาวะสองตรงเนี้ย cabo สองตัว โอ้มาด้านหลังชิบหายละโอ้ย ไม่กล้าบุกอ่ะ ไม่ไหว โหจบเกมแล้วไม่ไหว Let's go. Molotov. Throwing smoke. Hmm, I won. สองตัว ตัวเดียวอยู่ตรงไหนนั่นไหนวะได้คิวหนึ่งวะมาขอหน่อยเดี๋ยวน้อยก็คิวหนึ่งเว้ย กล้ากลากัวกลัว ปลาอะไรผมไม่เจอ แอบเธออยู่ แอบ มองเธออยู่นั่นจ้ะไม่ได้ อีกตัวหนึ่งมันฟอนแน่โอ้ 哎，喂吧。 Oi. Let's go. Deploying flashbang. Come on, up.

บนหนึ่งบนออนเนี่ยต้องบอกออนอ่ะอยู่ไหนแล้วเหลือบอดตัวเดียวนี่นะเออตายตรงไหนตรงโน้นเลย ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย บอดเหรอ Good job ด h บอร์ด is a Lamb l a m b o ่ะ เออ บอดเก่งเอาแล้วกูทิ้งปืนพกไปทำมีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 好。 บนหลังคาโอเคฮึ ายละสี่ตัวเลยอะโอ้ my god แม่งดีเซ็ตอีเกิลกระบอกเดียวนะระวังเพื่อน ใครตายบาดตาย วยโอเคครับผม วันนี้พอของปากของคอนะครับผม โชว์ไก่ไปเยอะมากเลย ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ